ឬក៏ងាយងាមើលខ្លួនប្រៃនោះទូរមៃវរណាឡាបាក់លេខគីមលៀមគង់ផាត់ផងមានប្រាប់យឹមផងតែយឹងណាប់យឹងពិតយឹងហប់យឹងមកយឹងស្រួយមើលចាទាំងអាមទាំងរាគុំចាត់តែ ศาสตร์มีวาดเลิศแม้แต่คนักยังยอมพ่ายมอบรักสยบพบตักเธอเพาะอกันเนอาของใจเธอคเดียวเท่านั้นผิวใจฉันยังรักเธอไม่ใครถึงแม้จะเป็นถึงนางเทียเก็เงียเงียผ่าใจชาย Você era na ของมันนิ้วหัวใจฉันมันยังรักเธอไม่คลายถึงแม้จะเป็นถึงงานเงียบเธอก็เงียเงียเหมือนคนไทยรู้ตัวหรือไม่ว่าเธอน่ารักปากเพลงพิมเลี้มควาวัดของพิมรักยิ้มฟังใจยิ่งนักยิ่งคิดยิ่งมอง เล่นงามเป็นดิงรักคงชักใจเต้นไม่ห็นดนาเออพอคิวอาบมันดังใจสี ประวัติศาสตร์มีว่างาเลิศแม้แต่คนรักยังยอมพ่ายพบรักแต่ยกพบดักเธอเพราะเธอคำหวานไม่น่าพอใจเธอคนเดียวเท่า นั้นยังรักเธอไม่ายลิ่งแม้จะเป็นหนึ่งงานเพียวเธอก็เงียบเงียบใจชายก็เสียระนาก็ยังรักทุกคนสวยจริงๆเสียงดไม่มีที่ติไปดูกูนี่เป็มือนเหมืนใครเก่ากันแค่คนร้องเก่าๆเป็นเก่า ขึ้นเลยนะครับทีมงานจากผู้หินนะครับเพื่อพอสมารครับผู้รำดวนนะครับเชิญครับชุดพิเศษนี้ให้กับท่านพอสมารสร้างผลงานเพลงกันแล้วกันนะครับผลงานเพลงเก่าๆจากนะเอ็นดี้ตระแต่กันแล้วกันนะครับ ชาชาเป็นแสงเทียนสบปามาชาทานอุดมการหอมผู้ผู้อารี เป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยผ่านโรงเสร็จ สอนเสด็จจากประทงป้าสีเงินเดือนพ่อยาใสได้ชนบีรางที่ต้องขอข้าหลวงตาตอนเพียงเดือน me